พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนก้าวทันโลกกับเทคโนโลยี ยานยนต์แห่งอนาคต ภูมิภาคอาเซียน เป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก มียอดขายรถยนต์ทั้งสิ้น 3 ล้านคัน และมียอดการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกพิกอัพทั้งสิ้น 4 ล้านคันต่อปีเลยนะครับ ใช่แล้วครับ และด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีการพัฒนายานยนต์ของโลก ยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหัวข้อสำคัญ ที่เราชาวอาเซียนจะต้องมีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆครับ สวทช ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและหน่วยงานพันธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Next Generation Vehicle ยานยนต์แห่งอนาคตในงานอาเซียน Next 2018 โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มุ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำ และยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน หรือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการเปิดโอกาส ให้เกิดการอภิปรายระหว่างประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย ถึงแนวโน้มเทคโนโลยี ยานยนต์และกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมรับความก้าวหน้าของยานยนต์ในอนาคต ันใกล้นี้โดย m t e c h สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000